กันว่าเวลาเราจะนำเสนอในแต่ละครั้งนั้น เราจะทำอย่างไร มีกระบวนการอย่างไรบ้างนะครับ ขั้นตอนง่าย ๆ สำหรับการนำเสนอนะครับเรามีอยู่ด้วยกัน 6 ขั้นตอนนะครับเรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนที่1ครับขั้นตอนที่ 1 คือการทำความเข้าใจนะครับกับวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ ก่อนที่คุณจะนำเสนออะไรก็ตามนะครับคุณจะต้องรู้ก่อนว่าคุณนำเสนอไปเพื่ออะไร นะครับการนำเสนอไปเพื่ออะไรจะทำให้คุณรู้ว่าคุณต้องเตรียมข้อมูลยังไง และเตรียมสื่ออย่างไรนะครับลำดับที่ 2 คือการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลแน่นอนพอเรารู้แล้วว่าวัตถุประสงค์ของการนำเสนอของเราเป็นอย่างไร เราก็ต้องไปหาข้อมูลมา แต่คนในยุคปัจจุบันนี้นะครับมักจะเกิดสิ่งหนึ่งนะครับนั่นก็คือการเสียดายข้อมูล คุณเคยเป็นไหม หาข้อมูลได้เยอะแยะมากมายเลยโอ้โห40-50 หน้า แต่คุณจำเป็นจะต้องเลือกเหลือเพียงแค่5 หน้าคุณเสียดายครับพอคุณเสียดายคุณทํำยังไงครับ อัดข้อมูล 40 หน้าลงมาในการพูด มันทำให้คุณพูดเย่นเยอะนำเสนอเย่นเยอะผมจะบอกว่าเวลาคุณจะนำเสนอข้อมูล คุณไม่ต้องเสียดายข้อมูลนะครับ คุณมีเวลา 5 นาที คุณหาข้อมูล40-50 หน้า คุณต้องยอมตัด 35 หน้าถึง 40 หน้าที่ไม่ใช้ออก อย่าเสียดายข้อมูลนะครับ แล้วคุณก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าข้อมูลนั้นเป็นประเด็นสำคัญไหมนะครับสำหรับการนำเสนอในแต่ละครั้งนะครับ ข้อที่3ครับลำดับที่ 3 ที่สำคัญ และผมถือว่าเป็นลำดับที่ค่อนข้างสำคัญที่สุดสำหรับการนำเสนอ นั่นก็คือการกำหนดนะครับขอบเขตนะครับ เนื้อเรื่องและเอาไลน์ของการนำเสนอในแต่ละครั้งนะครับ หมายความว่ายังไงครับเวลาคุณนำเสนอเอาไลน์ในแต่ละครั้งนะครับ คุณจะต้องมีการเขียนเอาไลน์ออกมา หน้าตาของเอาไลน์ที่คุณจะต้องเขียนเป็นแบบนี้ครับ คุณจะมีหัวข้อหลักนะครับ แล้วคุณก็จะมีหัวข้อรอง หัวข้อหลักกับหัวข้อรองมันต่างกันยังไงครับ หัวข้อหลักก็คือสิ่งที่เป็นประเด็น ที่คุณจะนำเสนอในช่วงนั้นๆนะครับ ส่วนหัวข้อรองคือรายละเอียดปลีกย่อย ที่คุณจะนำเข้าไปในแต่ละประเด็นนั้น จากนั้นคุณมีหัวข้อหลักและคุณมีหัวข้อรอง คุณทำหน้าที่เรียงร้อยนะครับเนื้อหาต่างๆ เข้ามาไว้เป็นส่วนเดียวกันนะครับ นั่นจะทำให้การนำเสนอของคุณเนี่ยมีกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ ขั้นที่4นะครับขั้นของการทำแผนการนำเสนอ การทำแผนการนำเสนอหมายความว่ายังไง อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับ ว่าการนำเสนอในแต่ละครั้งเราจะมีกำหนดระยะเวลาของเราอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นการทำแผนจะทำให้คุณรู้ว่าหัวข้อไหนที่คุณจะให้เวลากับมันเยอะ คุณจดไว้เลยครับ จดไว้นะครับว่าการพูดหัวข้อนี้คุณให้เวลา 5 นาที หัวข้อนี้คุณให้เวลา 2 นาทีพอลำลำดับที่มันแตกต่างกัน นะครับคุณพยายามทำให้ได้นะครับส่วนข้อที่5นะครับนั่นก็คือการเตรียมสื่อ เมื่อคุณมีข้อมูลครบแล้ว คุณรู้แล้วว่าคุณจะนำเสนออย่างไร คุณรันลำดับได้เรียบร้อย สิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอันนึงก็คือเตรียมสื่อครับคุณต้องดูว่าข้อมูลของคุณสื่อประเภทไหนเหมาะสม คุณจะใช้ powerpoint ไหมคุณจะใช้การ จำลองสถานการณ์ไหม หรือคุณจะใช้สื่ออย่างอื่นประกอบไหมนะครับ สื่อภาพ สื่อวิดีโอนะครับ คุณดูในเรื่องของการเตรียมสื่อ เมื่อคุณได้ข้อมูล เมื่อคุณได้สื่อ เมื่อคุณสามารถรู้กำหนดระยะเวลาในการเขียนแผนแล้ว สิ่งที่สำคัญนะครับ อย่างสุดท้าย มันคือการผนวกทุกอันมาเป็นสคริปต์นะครับ สคริปต์ที่ผมหมายถึงผมไม่ได้หมายถึงว่าสคริปต์ที่คุณจะต้องเอาไปนั่งพูด แต่เป็นสคริปต์ที่ ไว้บอกลำดับว่าในลักษณะแบบไหนคุณจะมีสคริปต์อะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในรูปแบบของสคริปต์ที่คุณจะใช้เนี่ยมันจึงกลายเป็นคู่มือสำคัญนะครับสำหรับการนำเสนอในแต่ละครั้งนะครับ เราเตรียมตัวกันไปเสร็จแล้วนะครับ ทีนี้หลังจากที่เราเตรียมตัวกันไปเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของคนฟังครับ องค์ประกอบอีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้ นั่นก็คือเราต้องเรียนรู้ก่อนว่า คนที่เราจะไปพูดให้เขาฟังเนี่ยคือใครนะครับหลายๆ คนมักจะมีคำถามนะครับเมื่อผมบอกว่ามันต้องวิเคราะห์ผู้ฟัง หลายๆ คนบอกว่า เอ๊ะทำไมเราต้องวิเคราะห์ผู้ฟังด้วย เราก็แค่พูดในมุมมองของเราได้ไหมนะครับหรือหลายๆคนมักจะมีคำถามว่า เอ๊ะ แล้วประเด็นไหนล่ะที่เราจะวิเคราะห์ผู้ฟังนะครับสำหรับคำถามแรกนะครับทำไมเราต้องวิเคราะห์ผู้ฟังนะครับ ผมตอบได้เลยว่า 1. เพื่อจัดเตรียมเนื้อหาและการนำเสนอให้สอดคล้องกับผู้ฟังนะครับคุณลองนึกสภาพที่ผู้ฟังมีความหลากหลายนะครับคุณไม่ได้เตรียมตัวกันไปนะครับคุณพูดในสไตล์ของคุณ บางคนพูดแบบวัยรุ่น บางคนพูดแบบผู้ใหญ่ บางคนพูดแบบพระเทศนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องจับให้ได้ก่อนว่า ใครจะมาเป็นคนฟังคุณนะครับแล้วคุณใช้วิธีการอะไรเพื่อแอ t แทกหรือว่าเข้าถึงตัวเขานะครับนั่นคือความสำคัญของการวิเคราะห์ผู้ฟังอันดับหนึ่งนะครับส่วนอันดับ2นะครับความสำคัญของการวิเคราะห์ผู้ฟังนั่นก็คือเพื่อหาแนวทางในการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณลองนึกดูว่าคุณไปพูดโดยที่คุณไม่วิเคราะห์ผู้ฟังนะครับผู้ฟังหลายๆ คนอาจจะมีทัศนคติที่ไม่ตรงกับคุณสิ่งที่ตามมาคือคือคุณไม่ได้เตรียมตัวนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวการวิเคราะห์ผู้ฟังจะทำให้คุณมีชัยนะครับมากกว่าการที่คุณไม่วิเคราะห์ผู้ฟังครับผมทีนี้คำถามที่2ครับคุณวิเคราะห์ผู้ฟังกันยังไงนะครับคุณจะวิเคราะห์ผู้ฟังแบบไหนนะครับผู้ฟังของคุณจะออกมาในรูปแบบไหน ประเด็นในการวิเคราะห์ผู้ฟังเรามีอยู่ 5 ประเด็นด้วยกันนะครับ ประเด็นที่ 1 ก็คือข้อมูลพื้นฐานนะครับ ในสังคมที่เป็นพหุสังคมความหลากหลายมันเกิดขึ้นข้อมูลพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญ ข้อมูลพื้นฐานที่คุณจะต้องวิเคราะห์นะครับอย่างหลักๆ เลยก็คือ1นะครับสภาพแวดล้อมนะครับเขาอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมแบบไหนเขาเป็นคนแบบไหน เขาเป็นคนมหาวิทยาลัย เขาเป็นคนวัยทำงาน หรือเขาเป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับ นั่นคือสภาพแวดล้อม 2. คุณดูว่าอายุช่วงอายุมันสำคัญมาก ในยุคปัจจุบันของเราเรามีหลายเจนนะครับ ทั้ง Gen X นะครับ Gen Y นะครับรวมถึงเจเนอเรชันใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมายนะครับ Gen Z นะครับหรือว่าแม้แต่มิเลเนียมนะครับการเรียนรู้เจนต่างๆนี้มันมีความสำคัญยังไงคน Gen X นะครับ มีลักษณะของการฟังประเด็นสำคัญนะครับเขาจะมีสมาธิใจจดใจจ่อกับคุณมากนะครับ มากถึงราวๆประมาณ 1 ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำ แต่ถ้าคุณเปลี่ยนจาก Gen X ไปเป็น Gen Y นะครับ กลุ่มนี้คุณต้องระวังเป็นอย่างดี Generation Y มันย่อมาจากคำว่า Y Y W H Y นะครับ หมายความว่าคนกลุ่มนี้มักจะตั้งคำถามนะครับ และที่สำคัญที่สุดสำหรับคนกลุ่มนี้ก็คือมีสมาธิสั้น ซึ่งคุณ อยู่ในกลุ่มนั้นหรือเปล่านะครับ คนที่มีสมาธิสั้น หมายความว่ายังไง ในกลุ่มของ Gen Y เขาเคยมีการวิจัยออกมาว่า เขาจะมีสมาธิใจจดใจจ่อ อยู่กับบางสิ่งบางอย่าง เพียงแค่ 15 นาทีครับ คุณลองนึกดูว่าคุณเป็นคนประเภทนี้หรือไม่ เมื่อพ้น 15 นาที เริ่มขยุกขยิกนั่งไม่ติดที่นะครับเริ่มอยากไปเข้าห้องน้ำ และที่สำคัญในยุคนี้ 15 นาทีผ่านไป เริ่มหยิบโทรศัพท์มือถือ เอ๊ะเช็คดูใครแชทมาไหมนะครับคุณสมาธิแตกส่านหลังจาก 15 นาที เพราะฉะนั้นแล้วการวิเคราะห์อายุนะครับหรือว่าเจเนเรชันของผู้ฟังจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญนะครับนอกจากข้อมูลพื้นฐานแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณต้องวิเคราะห์ว่าผู้ฟังของคุณมีทัศนคติอย่างไรนะครับทัศนคติในเรื่องต่างๆที่คุณฟัง นะครับเช่นถ้าคุณจะไปนำเสนอเรื่องของการทำประชาพิจารณ์นะครับ เกี่ยวข้องกับการวางแนวท่อก๊าซเป็นต้นนะครับ คุณต้องรู้ก่อนว่าทัศนคติของคนในชุมชนนั้นเห็นด้วยหรือคัดค้านกับคุณ เพื่อที่จะวางแผนในการตั้งรับนะครับในปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับ 3. ความคาดหวังนะครับ ความคาดหวังของผู้ฟังที่จะมาฟังคุณ เขาคาดหวังอะไร 1. เขาคาดหวังความรู้ไหม 2. เขาคาดหวังในสิ่งที่เราต้องการนำเสนอให้เขาไหมนะครับ หรือเขาคาดหวังอย่างอื่น คุณลองวิเคราะห์ดูนะครับ และ 4. นะครับนั่นก็คือเรื่องของพื้นความรู้นะครับและความเข้าใจ นะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณนำเสนอ คุณจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าพื้นความรู้ของเขาเป็นยังไง เขาจบมัธยมไหมหรือเขาจบระดับปริญญาตรี การพูดระดับมัธยม กับระดับปริญญาตรีแตกต่างกันออกไป คำศัพท์ที่คุณจะเลือกใช้ให้เหมาะกับกลุ่มคนนะครับและอย่างสุดท้ายก็คือ ผู้ฟังเป้าหมายของคุณนั้น มีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผู้ฟังเป้าหมายของคุณมีความหลากหลายนะครับแต่ข้อสำคัญคือในเรื่องของการวิเคราะห์ผู้ฟัง คุณทำยังไงก็ได้ให้เขาฟังคุณ และทำยังไงก็ได้ให้ข้อมูลที่เข้าไปนั้น มีประโยชน์กับเขามากที่สุดนะครับ ก่อนที่เราจะเข้าสู่ในประเด็นอื่นๆนะครับ อย่างต่อไปนั่นก็คือเรื่องของการฝึกซ้อมครับผม ซึ่งเราจะมาดูกันว่าการฝึกซ้อมเป็นอย่างไรครับ